Thank you. ช้กฎที่ผ่านมาด้วยนะครับ ครับ ตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นะครับ ฟังก์ชัน เวลาเราฝึกมองสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ย ฝึกมองนะครับ ให้ f x นะครับ ฟังก์ชันของ f ตัวใหญ่เนี่ย เท่ากับ square root ของฟังก์ชัน f ตัวเล็กกำลัง 3 บวก15นะครับ โดยที่เขากำหนดว่า f 1นะครับ ฟังก์ชัน f ใหญ่1เนี่ยเท่ากับฟังก์ชัน f พามนะครับ1นะครับ เท่ากับ 4เขาให้หาว่า f ใหญ่พาม1เนี่ย มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อันนี้ถ้าวิธีทำเนี่ย เราจะทำยังไง นะครับเราเรียนรู้แล้วว่าเจ้าฟังก์ชัน f ใหญ่ x เนี่ย มีค่าเท่ากับ square root ของ f x นะครับ ทั้งหมดกำลังอะไรครับ 3 แล้วก็บวก 15 ตัวนี้ในกติกาเราเนี่ยนะครับในกฎที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราไม่มีดิฟของ square root 2นะครับไม่มีดิฟของ square root 2เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน square root 2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง นั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีฟังก์ชัน f ใหญ่ตัวนี้เท่ากับ fx เล็กนะครับทั้งหมดกำลัง3นะครับบวก 15นะครับทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับ จากตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้นะครับเชนรูในการหา f ใหญ่พาม x ได้นะครับนี่ f พาม x ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เชนรูนะครับเราก็จะดิฟทั้งชุดเลยนะครับอธิบายช้าๆ อีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยในการใช้เนี่ยนะครับในการใช้กฎเนี่ยหลายๆคนที่ดูวิดีโออาจจะยังงงอยู่นะครับทั้งชุด เป็นฟังก์ชันทั้งชุดยกกำลัง n อยู่นะครับนั่นหมายความว่าเราดิฟทั้งชุดเลยนะครับเราได้เศษ 1 ส่วนอะไรครับ ส่วน2นะครับชุดนี้อยู่ที่เดิมนะครับ fx ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ 3 บวก 15กำลังเดิมคือ 1 ส่วน 2 ต้องลบออกไปเท่าไหร่ครับ 1 แล้วเชนรูบอกว่า กดลูกโซ่ครับโซ่เชนเชนรูกดลูกโซ่ก็อย่าลืมนะครับว่า เอาฟังก์ชันด้านในเนี่ยนะครับที่อาจารย์ยิกยิกยิกเนี่ยนะครับ เอามาดิฟต่อดิฟยังไงครับ เราก็จะเห็นได้ว่า ตัวเนี้ยฟังก์ชันของเราคือ f(x) ทั้งหมดกำลัง 3 เป็นฟังก์ชันที่ยกกำลังอีก แสดงว่าถ้าเราจะดิฟด้านในเนี่ยจะเจอเชนรูรอบที่2นะครับเจอเชนรูรอบที่2นั่นก็คือหมายความว่าเราก็ต้องดิฟชุดฟังก์ชัน f(x) นะอาจจะเปลี่ยนปากกาเป็นสีดำนิดนึงนะครับ จากกำลังจะดิฟตัวนี้นะครับ ที่อาจารย์อธิบายว่าเป็นเชนรูปรอบที่ 2 ดูยังไงนะครับ เราจะได้ 3 f x นะครับทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ ยกกำลัง 2 ดิฟทั้งชุดก่อนนะครับ ก็คือ n มาอยู่ข้างหน้านะครับ f x นะครับ3ลบ1เหลือกำลัง 2 อย่าลืมครับ อาจารย์เปลี่ยนปากกาเป็นสี น้ำเงินอีกทีหนึ่งก็ได้ อ่ะ สีฟ้าฟ้าสีฟ้าฟ้า ตัวเนี้ย เราจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันดิฟนะครับ เราก็ต้องเอาเข้ามาดิฟอีกทีหนึ่งเป็น f พามอะไรครับ f พาม x นะครับ อ่า เฉพาะเมื่อกี้นะครับ ก็คือเราดิฟ f x ทั้งหมดยกกำลังสามได้ภาพนี้ออกมา นะครับ บวกกับอะไรครับ บวกกับดิฟ 15 ได้เลยครับ 0 แสดงว่า อันนี้หมายความว่าเราดิฟ ด้านในนะครับเชนรูอ่ะจัดไม่ให้มันวุ่นวายครับจัดไม่ให้มันวุ่นวายจัดเขียนด้วยสีแดงต่อนะครับ จัดไม่ให้มันยุ่ง แสดงว่าตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างเราเหลือเศษ 3 ส่วนอะไรครับ ส่วน2นะครับ f x ทั้งหมดกำลังอะไรครับ3บวก 15 ทั้งหมดกำลังลบ 1 ส่วน2คูณ f x ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ 2 คูณ f พาม x นะครับ อันนี้ก็คือ f ใหญ่พาม x โจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถาม f พามของ 1 แสดงว่า x ในเงื่อนไขของเรา ในฟังก์ชันของเราเนี่ย จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นเลข1อ่ะ ลองดูครับ เราแทนค่าเข้าไปได้ 3 ส่วน 2 ตัวนี้ได้ f 1นะครับ ทั้งหมดยกกำลัง 3 นะครับ บวก 15 แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ 1 ส่วน 2 อีกทีหนึ่งนะครับคูณกับนะครับ f ของ1นะครับทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ 2 แล้วก็คูณกับ f พามอะไรครับ1นะครับในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าจากตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้เศษ3ส่วน2นะครับ f1 f1 เรามีค่าเท่ากับ f1 อ่าเรายังไม่ได้หาค่า f1 นะครับเรายังติดค่า f1 อยู่ บวกกับ 15 ยกกำลังลบ1ส่วน2คูณกับ f 1กำลัง 2 เรายังไม่ได้หาแต่ f พาม1เราทราบแล้วว่าคือเลขอะไรครับ f พาม1คือเลขอะไรครับ เลข4อ่าตอนนี้เรายังติดค้างกันอยู่ที่ f 1นะครับในการเรียนคณิตศาสตร์นะครับผู้ศึกษาจะต้อง ฝึกสังเกตนะครับในข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อาจารย์ขอมาคิดในกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆเลยนะครับ แล้ว f1 ตัวนี้เราจะเอามาจากไหน เราไปดูครับ fx เราอยู่ตรงนี้ ถ้าเราบอกว่าเราสร้าง f ใหญ่1เนี่ยก็ย่อมเท่ากับใครครับ กลนที่ 2 ของใครครับ square root ที่ square root 2ของ f 1 นะครับทั้งหมดยกกำลัง 3 แล้วบวกอะไรครับ บวก 15นะครับซึ่ง f1 เนี่ยในโจทย์เงื่อนไขเขาบอกว่า f1 มีค่าเท่ากับเลขอะไรครับ เลข4นะครับอ่าตรงนี้เราได้ f1 กำลัง3เนี่ยนะครับ บวก 15 ก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับเราจะได้ 16 เท่ากับ F1 ทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลัง3บวก15 เพราะฉะนั้นเราย่อมได้ว่า F1 ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยย้ายไปลบเหลือเลขอะไรครับ 1 F1 ยกกำลัง3เป็นเลข1 นั่นหมายความว่า F1 ก็มีค่าเท่ากับเลขอะไรครับ เลข 1 นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราได้ F1 เท่ากับเลข 1ละเปลี่ยนค่าครับ แสดงว่า F1 ตรงเนี้ยก็คือเลขอะไร เลข1 f 1ตัวนี้ก็คือเลขอะไรครับ เลข1อ่ะโอเคนะครับไม่เขียนละ f 1แทนด้วยเลข 1 เลยนะครับ แทนด้วยเลข 1 เลยอ่ะเลข 1 เพราะฉะนั้นคำนวณค่าต่อครับ ได้เศษ 3 ส่วน 2 ตัวนี้ได้ 16 ยกกำลังลบ 1 ส่วน2นะครับคูณกับ 1กำลัง 2 ได้ 1 อยู่แล้วนะครับ1คูณ 4 ได้เลยครับ 4 ตัดทอนนะครับ เพราะฉะนั้น ได้ 6 คูณด้วยนะครับ ตรงนี้มีวิธีคิดหลายอย่างนะครับ ในที่นี้อาจารย์จะเปลี่ยนให้เป็น 2 ยกกำลัง4แล้วกันนะครับ16ปปค่าเท่ากับ2กำลัง4ลบเศษเดียวส่วน2ใช้กฎของเลขยกกำลังคูณเข้าไปครับ ได้ 6 คูณ 2 ยกกำลัง 4 คูณลบ1ส่วนอะไรครับ2อ่าออกมาเป็น6คูณ2กำลังลบ2นะครับ ซึ่ง 2กำลังลบ2ก็คือ6 ส่วนอะไรนั่นเองครับ6ส่วน4นั่นเอง ก็ถอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ6ส่วน4ก็เศษ 3 ส่วนอะไรครับ ส่วน 2 ก็จบการดำเนินการนะครับ ในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะสังเกตว่า เราจะต้องฝึกดูเงื่อนไขนะครับ ใช้กติกาใช้สูตรใช้กฎให้ถูกต้องนะครับ